การกำหนดปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนครับ มีปัญหาในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ในโลกนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่ปัญหาก็เกิดมาจากตัวเราเอง มีอะไรบ้าง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหาเรื่องการเงิน อย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรืออีกปัญหาที่เป็นภายนอก อย่างเช่น ปัญหาของสังคม ปัญหาของสุขภาพแวดล้อม เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ เป็นเวลานานนมีผลอะไรบ้างครับ 1. อาจจะทำให้แสบตาตาแห้งน้ำตาไหล หรือมีโอกาสปวดศีรษะหรือปวดตาก็ได้ อาจจะส่งผลให้สายตาสั้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้น หรือปัญหาเกี่ยวกับที่คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์นะครับแล้วก็โดนหลอกง่ายที่สุด อย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการตามเงินยังไง การเอาอยู่หรือกลโกงช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้าง เหล่านี้แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับพลเมืองดิจิทัลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายและเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ว่า การใช้สารสนเทศที่มีอยู่แหล่งสารสนเทศที่มีอยู่เนี่ยนะครับจะมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไร ฉะนั้นวิชานี้จึงจะสอนให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning p r o m p t Learning นะครับ เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนะครับ มีทั้งหมด 5 ขั้นดังนี้ 1 คือการกำหนดปัญหานะครับ ผู้เรียนหรือผู้สอนอาจจะกำหนดปัญหา หรือสถานการณ์ให้ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นเมื่อเลือกปัญหาหรือกำหนดสถานการณ์ปัญหาเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำในขั้นที่ 2 คือ วางแผนแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องทำการศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหานะครับ ถ้ามีข้อมูลไม่เพียงพอในสิ่งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้ต้องทำไงครับ ใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วก็คือการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อหาแหล่งสารสนเทศ ประเมินสารเทศที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นทำอะไรต่อครับกำหนดสมมติฐานและจัดลำดับสมมติฐานนะครับ ในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นปัญหาเชิงระบบ ต่อจากนั้นขั้นที่ 3 ทำอะไรครับดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับสำหรับวิชานี้เน้นนะครับก็คือใช้วิธีการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลจากทรัพยากรแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่นะครับ จากสีประเภทที่ได้แนะนำและเรียนไปเรียบร้อยแล้ว มาทำอะไรครับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และก็สรุปข้อมูลหาความสัมพันธ์ และก็สรุปเป็นหลักการ สิ่งสำคัญครับสำหรับวิชานี้คือจะมีการนำเสนอผลสรุปแล้วก็นำไปให้ เพื่อนในชั้นเรียนที่เป็นรูปแบบออนไลน์เนี่ยนะครับได้อภิปรายหลักการที่เราได้มาว่าเหมาะสมหรือไม่ฉะนั้นการเรียนที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นได้คำตอบ ได้ข้อคิดเห็นจากเพื่อน และอาจจะได้ข้อสรุปใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากในตำราที่เราเรียนก็เป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่ 5 คือการนำเสนอผลงาน ผู้เรียนนะครับจะต้องนำเสนอสิ่งที่ค้นพบ นะครับ แล้วก็มีกระบวนการสะท้อนคิด แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับ การตรวจงานนะครับ จะเป็นการประเมินแบบ peer to peer หรือเพื่อนประเมินเพื่อนนะครับ ทุกคนต้องส่งงานนะครับสำหรับวิชานี้ถึงจะผ่านและได้รับประกาศนียบัตร และที่สำคัญ ทุกคนจะได้ตรวจงานของเพื่อนด้วยนะครับ อาจจะเป็น 3-4 คนก็ได้แล้วแต่ระบบ นะครับจะสุ่มให้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตรวจงานของใคร ฉะนั้นคะแนนในส่วนนี้ก็จะมีทั้งการส่งงานและงานในส่วนของการตรวจงานของเพื่อนด้วยมาดูนะครับ รายละเอียดว่าการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมี วัตถุประสงค์คืออะไร วัตถุประสงค์ของการเรียนปัญหาเป็นฐาน คือเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้วิธีการวิจัยอย่างง่ายนะครับ โดยนำหลักการที่ได้เรียนคือการรู้ที่ชทัเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้ แล้วก็นำหัวข้อที่ต้องการศึกษาเนี่ยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ตามที่เล่าไปแล้วนะครับ แล้วก็นำประเมิน แล้วก็นำมานำเสนอในรูปแบบดิจิทัลนะครับ ซึ่งในวิชานี้จะให้ผู้เรียนนำเสนอในรูปแบบของความเรียงประมาณ1หน้ากระดาษ A4 เท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าผู้ เรียนคนไหนนะครับมีความสามารถในการใช้กราฟิกนะครับ เราอาจจะทำอินโฟกราฟิกประกอบในภาพนั้น เพื่ออธิบายความรู้ความสัมพันธ์หรืออข้อสรุปนะครับจากการเรียนรู้ได้ ต่อไปมาดูวิธีการกำหนดหัวข้อให้กับสถานการณ์ หรือหัวข้อที่เราสนใจนะครับ ตามโฟล์ชาร์ตที่ในภาพนะครับเห็นว่ามีทั้งหมด 5 ขั้นขั้นแรกคืออะไรครับ 1. เราจะต้องหาหัวข้อหรือโทปิกหรือปัญหาที่เราสนใจก่อนนะครับ 2 แล้วค่อยมากำหนดหัวข้อนะครับหรือ title หลังจากนั้นครับสิ่งสำคัญคือต้องสำรวจสารสนเทศนะครับ ก็จะมีนะครับแนวทาง 2 แนวทางคือ ถ้ามีสารสนเทศไม่เพียงพอก็ต้องย้อนกลับไปหาหัวข้อใหม่ แล้ววนกลับมาใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้า สืบค้นแล้วมีสารสนเทศเพียงพอก็ทำต่อเลยครับคือกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดโครงเรื่องนะครับว่าปัญหาของเรานั้นจะทำเรื่องอะไร ทีนี้หลักการพิจารณาหัวข้อที่เหมาะสมนั้น ขออนุญาตสรุปสั้นๆ 3 หลักการคือ1 ควรเป็นหาที่เราสนใจนะครับ มีความรู้เรื่องนั้น และก็มั่นใจได้ว่าทำได้ดีที่สุด แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดในการเรียนแต่ละครั้งคือภายใน 1 สัปดาห์ 2. ควรเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การค้นคว้า มีประโยชน์ต่อตอนเอง รวมถึงมีส่วนส่งเสริมทางด้านวิชาการ หรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในรายวิชาที่เรียน และสุดท้ายนี้สำคัญนะครับ เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันที่สามารถหาเอกสารมาอ้างอิง แล้วก็มีจำนวนมาก เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก มีครบไหมครับ ถ้ามีครบแล้วสามารถเลือกปัญหาได้เลยนะครับซึ่งหลักการตั้งชื่อเรื่องนะครับมีหลักการดังนี้ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียนควรจะกำหนดเป็นสถานการณ์ เช่น การศึกษาปัญหาฝุ่น PM 2.5 การติดมือถือในสังคมดิจิทัล หรือโรคสมเศร้าในพลเมืองดิจิทัลครับ วิธีการสำรวจแหล่งสารสนเทศนะครับ นอกจากจะแหล่งสารสนเทศนะครับ จะเป็นแหล่งความรู้ต่างๆ เราสามารถที่จะรวบรวม เรียบเรียง คัดสรรตามหลักการที่เราเรียนไปแล้ว ซึ่งแหล่งสารสนเทศก็สามารถหาได้จากหนังสือตำรา หนังสืออ้างอิง บทความวารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ถ้าเราสำรวจเรียบร้อยแล้วว่าเพียงพอก็สามารถกำหนดหัวข้อ หรือสถานการณ์ปัญหาได้นะครับ แต่ถ้าหากไม่เพียงพอก็หาข้อมูลเพิ่มหรือหาหัวข้อใหม่ ทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับว่าสถานการณ์ปัญหาเรื่อง ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร ควรกำหนดวัตถุประสงค์และคงเรื่องอย่างไร เช่น ปัญหาเรื่องความเครียดในชีวิตประจำวันนะครับ อาจตั้งวัตถุประสงค์เป็น 3 ข้อ เช่น เพื่อศึกษาความหมายและสาเหตุของการเกิดความเครียด เพื่อศึกษาผลกระทบของความเครียด ต่อสุขภาพ 3. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขความเครียด และบทนำนะครับคงเรื่องจะต้องมีอะไรบ้าง มีบทนำมีเนื้อหาและก็ส่วนสรุป บทนำนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเขียนอะไร ส่วนเนื้อหานะครับ ก็จะเช่นความหมายและสาเหตุของความเครียด ผลกระทบกับความเครียดวิธีการแก้ไขความเครียดเป็นต้น มาดูตัวอย่างถ้าเราจะต้องเขียนโครงเรื่องให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ สามารถที่จะเขียนโครงเรื่องได้ดังนี้ นอกจากนี้นะครับ การเขียนโครงเรื่องที่ดี จะช่วยให้เขียนเนื้อหาได้ดีด้วย เราสามารถสร้างอินโฟกราฟิกนะครับ ตามตัวอย่างคือความเครียดในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับ 9 วิธีจัดการปัญหาความเครียดสามารถที่จะสรุปเป็นความรู้เพื่อให้ผู้อ่านแล้วก็เพื่อนๆในชั้นที่เข้ามาเมือนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้แก้ปัญหาได้ อันนี้เป็นตัวอย่างที่2ครับ ระวังเครียดมากเสี่ยงโรคลาย อันนี้เป็นอินโฟกราฟิกของกรมสุขภาพจิตทีนี้มาดูงานมอบหมายนะครับจะมีจำนวน 2 งานมอบหมาย งานมอบหมายแรกนะครับ จะเป็นการกำหนดสถานการณ์ปัญหานะครับ โดยที่อาจารย์เป็นผู้กำหนดให้ผู้เรียนต้องทำหน้าที่อะไรวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา แล้วก็ส่งงานมอบหมายตามกล่องงาน แล้วก็ผู้สอนเองนะครับจะใช้รูบิกในการตรวจงานตามเกณฑ์ผู้เรียนสามารถศึกษารูบิกได้นะครับ จากเอกสารแนบในท้ายนี้นะครับ ซึ่งงานมอบหมายครั้งที่1เนี่ยนะครับจะมี 10 คะแนนด้วยกัน ะครับฉะนั้นสัปดาห์ที่ 2 เนี่ยครับก็ทำงานมอบหมายตามนี้นะครับ ส่วนงานมอบหมายครั้งที่2นะครับ ก็จะเป็นในการเรียนครั้งที่3ที่ 4 ในครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างคือผู้เรียนจะต้องกำหนดสถานการณ์ด้วยตนเองครับ แล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหานำเสนอปัญหาให้ครบตามกระบวนการ 5 ขั้นเลยนะครับ แล้วก็มีเพื่อนนะครับจะต้องเข้าไปตรวจผลงานตามรูบิกงานชิ้นนี้นะครับ20คะแนน และงานสุดท้ายนะครับ ที่จะเป็นตัววัดว่าผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา หรือ PBL นะครับ ได้ดีที่สุดคือสถานการณ์ครั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องทำงานในสัปดาห์ที่ 5 ที่ 6 และจุดเน้นนะครับ ที่แตกต่างจากงานสัปดาห์ที่ สามที่4 หรือครั้งที่3ที่4 คือ ผู้สอนนะครับจะต้องพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหา ดูซิว่า แนวทางแก้ปัญหาที่นำเสนอมาเป็นเหตุเป็นผลไหมสนับสนุน แนวทางแก้ปัญหาที่นำเสนอได้หรือไม่ก็จะมีรูบิกตรวจนะครับอันนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วก็ 30คะแนนด้วยกัน ถ้าทำงานจำนวน 2-3 ชิ้นนี้ได้ครบถ้วน รับรองว่าผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรแน่นอน